สวัสดีค่ะ วันนี้เราก็มารับฟังบรรยายนะคะ หัวข้อบทเรียนชื่อว่าประเภทและการจัดตั้งธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งถ้าหากเราามีความเข้าใจในเรื่องของประเภทและการจัดตั้งนะคะธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทยแล้วเราสามารถที่จะดำเนินรูปแบบมาบริการให้ถูกต้องนะคะ โดยที่ผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจนะคะในส่วนของความหมาย ของสปาและแพทย์แผนไทยในที่นี้นะคะ สปาและความหมายของแพทย์แผนไทย ปัจจุบันได้มีการนิยามโดยคร่าว ๆนะคะว่าเป็นเรื่องของการบำบัดด้วยน้ำนะคะ และการรักษาด้วยการนวดนะคะ โดยจะมีรูปแบบของการรักษาโดยการนวด ถ้าเป็นแพทย์แผนไทยก็จะเป็นเรื่องของการนวดราชสำนักและนวดเฉลยศักดิ์นะคะ ส่วนสปานั้นจะเป็นเรื่องของการบำบัดหรือการผ่อนคลายด้วยการใช้น้ำนะคะ แต่ถ้าเรามองถึงการที่มีการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการตรงนี้นะคะ ก็มีการประยุกต์ นะคะประยุกต์ใช้ในลักษณะของสปา เดิมทีถ้าที่เข้าใจกันรูปแบบของสปาก็จะมีการให้บริการที่เป็นการให้บริการแตกแยกไปกับแพทย์แผนไทยแต่หากเราเอามาใช้ประยุกต์รวมกัน เราก็ต้องทำความเข้าใจในส่วนของตรงนี้ก่อนนะคะ สปาในที่นี้หมายถึงน้ำ หมายถึงการเอาน้ำมาบำบัดความสุขนะคะแล้วเพื่อการผ่อนคลาย ในการผ่อนคลายในที่นี้เราจะมองถึงการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ซึ่งจะประกอบด้วย 5 ด้านด้วยกันนะคะ ในประเด็นที่ 1 ในความรู้สึกที่คนหรือไซรัสของร่างกายต้องการก็คือเรื่องของรูป รูปในที่นี้หมายถึงอะไร ถ้าเราเข้าไปในสปา หรือสถานให้บริการทางด้านสุขภาพ เราจะพบว่ารูปในที่นี้หมายถึงบรรยากาศนะคะมองถึงแสงนะคะที่เข้ามารู้สึกอบอุ่น ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีส้ม สีนวลนนะคะในบรรยากาศที่รู้สึกผ่อนคลายนะคะ ตัวถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของรถรถในที่นี้ หากเราเข้าไปบริการสปา เราจะมองถึงตัวธรรมชาติของอาหาร ที่เอามาใช้บริการ ถ้าที่สังเกตเห็นก็จะเป็นลักษณะของอาหาร เป็นเรื่องของน้ำสมุนไพร เป็นเรื่องของน้ำผลไม้ที่มาเตรียมไว้สำหรับต้อนรับนะคะ ให้กับผู้เข้าบริการ เดเราจะเรียกว่า welcome drink นะคะ อันนี้ก็จะใช้ให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามาใช้บริการนะคะ ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของกลิ่น กลิ่นในที่นี้จะช่วยเติมแต่ง ในส่วนของรูปที่เราเกิดมาคือบรรยากาศ กลิ่นจะเพิ่มเติมให้บรรยากาศ ดูมีความอบอุ่นผ่อนคลายนะคะ กลิ่นที่ใช้ในสปาหรือสถานให้นวดสุขภาพนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นที่เราเรียกว่าอารมาเชอราปีนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายกลิ่นกลิ่นเป็นกลิ่นดอกลาเวนเดอร์เป็นกลิ่นทางด้านมิ้น เป็นกลิ่นเรื่องของสมุนไพรไทยต่างๆ ใบเตยหอม อันนี้ก็จะช่วยให้เรารู้สึก ผ่อนคลาย เมื่อเราได้กลิ่นนะคะ สิ่งสำคัญถัดมาก็คือเมื่อเราเข้าไปในสปาเราจะได้รู้สึกถึงเรื่องของเสียง เสียงที่เขาเปิดประกอบการผ่อนคลายก็จะเป็นเสียงทางธรรมชาตินะคะ เป็นเสียงของคลื่นทะเล เป็นเสียงของน้ำตกที่ไหลลงมา เป็นเสียงนกร้องนะคะ ก็จะเป็นเสียงตามธรรมชาติเราฟังแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของการสัมผัส เพราะว่าการสัมผัสมันจะทำให้รู้สึกเกิดการผ่อนคลายอย่างแท้จริง แต่จริงๆแล้วในสปายุคใหม่วันนี้องค์ประกอบทั้ง5จะมีความผสมผสานทำให้เราเนี่ยได้รู้สึกถึงความผ่อนคลายอย่างแท้จริงหากเราได้เอาทั้ง5ประเภทนี้มาประสานกันมาบูรณาการกันนะคะ อย่างลงตัวจะทำให้รู้สึกการผ่อนคลายอย่างแท้จริงค่ะค่ะ เราก็จะมาทำความรู้จักในประเด็นถัดมานะคะ ก็คือเรื่องของการแบ่งชนิดของสปา ในที่นี้สปาเราจะแบ่งออกเป็น 7 ประเภทนะคะ เรามาทำความรู้จักประเภทแรกกัน คือเดสปาค่ะ เดสปา ในที่นี้นะคะ ก็คืออย่างที่เราเข้าใจกันก็คือ เราจะเข้าไปใช้บริการแล้วออกมาหรือ walk in เข้าไปนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเอาทำเลสะดวกนะคะ ที่จะจัดตั้งในพื้นที่ ก็จะจัดตั้งในอาคารพาณิชย์ ในห้างสรรพสินค้าสนามบินนะคะ อันนี้เป็นที่นิยมกันมากในการจัดทำธุรกิจสปา และก็มีการลงทุนที่ใช้เงินทุนไม่มากนะคะรูปแบบสปาประเภทที่ 2 นะคะ ก็คือรูปแบบสปาในโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะคะสปา อันนี้ก็จะนิยมในส่วนของการสร้างสปาที่อยู่ในโรงแรมหรือรีสอร์ท ที่จะเน้นในเรื่องของบรรยากาศ เน้นเรื่องของการพักผ่อนหนีความวุ่นวาย เพราะว่าคนส่วนใหญ่เมื่อเราไปใช้บริการโรงแรมกิจกรรมก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการนวดในเรื่องของการพักผ่อนการใช้บริการตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่จะรองรับลูกค้าในโรงแรมนะคะ แต่ถ้าเมื่อเราเป็นเป็นเป็นจุดพอยต์หนึ่งที่เราจะเป็นข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วมันก็เข้าไปใช้บริการลักษณะการใช้บริการก็คล้ายกับเดสปา แต่จุดต่างกันก็อยู่ตรงขนาดของอสปา ซึ่งจะมีขนาดที่จะใหญ่กว่านะคะ ลำดับที่3ก็จะเป็นประเภทที่เรียกว่า Cruise Ship Spa นะคะซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของสปาที่จัดทำบนเรือสำราญนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเดินทางโดยเรือเป็นลักษณะของธุรกิจที่ซื้อซื้อคอร์สไปเป็นเดือน แล้วก็จะมีส่วนของสปาเนี่ยค่ะอยู่ในเรือลำนั้น ซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของ สปาของเขาจะมีมีความเป็นเฉพาะนะคะ จะมีเรื่องของกิจกรรมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเรื่องของอาหารสุขภาพ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จะมีเป็นสเปเชียลนะคะ ซึ่งจะเกิดขึ้นบนเรือสำราญนะคะ ประเภทที่4นะคะเราเรียกว่า Mineral Spring Spa อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจัดตั้งสปาตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีน้ำพุมีแหล่งของอน้ำร้อนนะคะ ซึ่งตรงส่วนนี้ในประเทศไทยถ้าเท่าที่เราเห็นก็จะเป็นลักษณะ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะคะ ประเภทที่5นะคะก็จะเป็นเดนิเนชั่นนะคะสปาเป็นลักษณะของสปาที่มีความครอบวงจรวงครอบวงจรในลักษณะไหนบ้างมีตั้งแต่เรื่องของโภชนา การเป็นเรื่องของการออกกำลังกายด้วยดนตรีบำบัด การออกกำลังกายด้วยสมาธิบำบัด การออกกำลังกายด้วยโยคะ มีการนวด นะคะทั้งศาสตร์แพทย์แผนไทย ทั้งศาสตร์ทางด้านตะวันออก ทางด้านนวดอารมา จะมีครบวงจรในการดูแลสุขภาพตรงนี้นะคะ ส่วนประเภทที่6นะคะเราเรียกว่า medical spa medical spa จะมีเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้องกับพรบนะคะ ซึ่งพรบชนิดเรียกพรบสถานพยาบาลนะคะ ซึ่งจะต้องมีแพทย์ต้องมีพยาบาลเข้ามาดูแล ซึ่งวันนี้ถ้าเราจะทำธุรกิจตรงนี้ เราก็จะมีการผสมผสานที่เราเอ่ยพิมาก็คือแพทย์แผนไทยก็จะมีอาจจะเรียกว่า medical spa ในส่วนของงานตรงนี้ก็ได้นะคะ ส่วน ลำดับที่ 7 เราเรียกว่าคลับสปา คลับสปาก็เป็นลักษณะของการสร้างสปา และก็ให้มีสมาชิกเนี่ยค่ะเข้ามาสมัครแล้วก็ให้บริการเฉพาะสมาชิกเป็นรายปีนะคะ ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็จะมีการแบ่งรูปแบบของสปานะคะออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน1นะคะก็คือกิจการเพื่อสุขภาพ กิจการเพื่อสุขภาพนะคะเป็นเรื่องของการ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำและนวดนะคะ เป็นการนวดตามร่างกายโดยการเพิ่มความผ่อนคลาย อันนี้เราก็จะมีพรบ พรบ ตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2560 นะคะ นอกจากการใช้น้ำการนวดแล้วเรายังมีในเรื่องของการที่จะอบ มีการนวดหน้านะคะ การทำอบซาวน่าการเร็บตัวนะคะ การนวดโดยการใช้ศาสตร์อื่นเข้ามาประยุกต์นะคะ ส่วนรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องกิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะจะเน้นเรื่องของการผ่อนคลาย ที่เราเจอบ่อยก็คือการนวดด้วยฝ่าเท้านะคะ อันนี้จะไม่เน้นเรื่องของการรักษาจะเป็นการที่เน้นเรื่องของสุขภาพนะคะ ส่วนประเภทที่ 3 ก็คือเป็นกิจการนวดเพื่อเสริมความงามนะคะ ซึ่งตรงนี้จะมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะนวดให้เกิดความสวยงามมากขึ้น ส่วนใหญ่สถานเสริมความงามต่างๆ ก็จะมาใช้อย่างเช่นการนวดปรับรูปหน้านะคะ เป็นการนวดที่จะทำให้เรามีความสวยมากขึ้นนะคะ จาก 3 รูปแบบตรงนี้นะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงกฎหมาย เพราะว่า 3 ตัวนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมนะคะของตามกฎหมาย พรบกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามพรบสถานบริการค่ะ จากการที่เราฟังบรรยายนะคะ ในเนื้อหาที่ผ่านมานะคะ เราก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของประเภทนะคะ รูปแบบต่างๆ ในเรื่องของการให้บริการในสปายังไงเรา อยากจะรู้เนื้อหาถัดไปก็ลองติดตามดูนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรที่ทำให้เราเกิดความคิดว่าจะทำธุรกิจสปาให้รวยจะทำยังไง สวัสดีค่ะ